อ้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ย เนื่องจากสินค้ารบริการแบรนด์นี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความแฟชั่นนิดๆนะครับ โดยเฉพาะแว่นกันแดด เราก็ดึงไอคอนนี้มาออกแบบให้เป็นเหมือนลายพวกแบบแฟชั่นนะครับ ให้ภาพความรู้สึกแฟชั่นเนเบิลนะฮะ มีการปรับนี่ฮะป้ายนะครับ เรื่องของมีการใช้ลักษณะ s i g เ a g นะครับที่อยู่ในร้านที่บอกว่าเรามีทิปอะไรนะครับ มีการปรับเรื่องถุงนะครับ ที่ลูกค้าใส่แล้วเราก็เห็นประจำว่าเดี๋ยวนี้บางคนนะครับซื้อสินค้าที่นี่แล้วชอบถุงที่นี่ก็เอาไปอวดเพื่อน มันก็คือเพื่อนเราเพื่อนเขาก็ช่วยเป็นคนที่โปรโมทแบรนด์เราให้ด้วยนะฮะอันนี้เป็นป้ายราคานะฮะนี่เป็นพวกไซเนสซิสเต็ม m ในร้านที่ต้องกำหนดใหม่หมดเลยนะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกพวกเกี่ยวกับป้ายหรือว่า card member นะครับ จนถึงเรื่องของบรรยากาศนะครับที่เกิดขึ้นในร้านเห็นไหมฮะมีการใช้วัสดุไม้ มีการใช้ไฟหลืบสีวอร์มมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีการจัดเรื่องของวิธีการจัดดิสเพย์ที่เปลี่ยนไปนะครับ มีโซนอย่างตรงนี้ขึ้นมานะครับ ที่เป็นลักษณะกูดลุคสปาที่ทำให้คนได้มาลองแว่นนะฮะและนี่คือของจริงที่ออกมาเห็นไหมฮะหน้าเข้ากว่าเดิมนะฮะ before after นะฮะ การเซตแบ็กเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็เพื่อทำให้คนรู้สึกว่าฉันสามารถหยุดดูได้นะครับและ identity เนี้ยนะครับ สีหลักเราใช้เป็นสีเขียวเพื่อให้ความรู้สึกถึงสื่อถึงความผ่อนคลายสบายในการเข้าร้านนะครับ คู่กับการตกแต่งวัสดุที่เป็นไม้นะครับ โดยไม่จำเป็นนะฮะที่เมื่อเราบอกว่า identity เราคือสีเขียว แล้วเราต้องเอาสีเขียวไปทาทั้งร้านไม่จำเป็นนะครับ สีหลัก มันอาจจะต้องมาควบคุมให้ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นเฉพาะ accent color accent color คืออะไร คือสีที่ถูกเน้นเฉพาะบางจุดพอแล้ว ให้มันเหมือนจุดเด่นนะครับ เหมือนผู้หญิงนะฮะ แต่งตัวสวยทุกจุดกลายเป็นไม่สวยก็มีนะครับ แต่ถ้าสวยแค่บางจุดนะครับ ก็จะกลายเป็นดูแลเออลงตัวนะครับ ตรงนี้เป็นโซนพระเอกทีเดียวนะครับโซนอันหนึ่งที่สื่อทำให้คนรู้สึกว่าฉันอยากมานั่งลองแว่นรูนี้ และได้ผลนะครับทำให้คนรู้สึกว่า เออเขามีเวลาค่อยๆ เลือกแว่นทำให้ยอดต่อบินเนี่ยสูงขึ้นนะครับ เห็นไหมฮะ เมื่อกี้เราเห็นภาพเคาน์เตอร์พุ่มหนังอย่างดีนะครับ และทำให้ลุกดูแบบเหมือนเคาน์เตอร์โรงแรมนะฮะเพราะประสบการณ์หรือบรรยากาศที่ได้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับ ก็ผู้ริหารก็ออกข่าวนะฮะและนี่ก็เป็นเก้าอี้ที่ใช้ผ้าบุที่เป็นสีสไตล์แบบ tropical นะฮะชุดพนักงานมีการดีไซน์ใหม่นะครับ นี่ก็คือให้เห็นโลโก้ before และ after นะฮะแล้วก็ไอ้ตรง identity เนี้ยมันเป็น retail identity ด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคือแบรนด์ identity ไม่ใช่แค่โลโก้นะครับมันถ้าเป็นธุรกิจรีเทลหรือค้าปลีกมันต้องลงไปถึงรีเทลนะฮะไอลักษณะของที่นั่งแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะคนซื้อแว่นไม่ได้ซื้อด้วยตัวคนเดียวอย่างเดียว บางทีเพื่อนมาด้วย แฟนมาด้วย พวกนี้คือคนที่ตัดสินใจซื้อทั้งสิ้นนะครับ ดังนั้นไอ้ตรงบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เอาใจคนมาด้วยนะฮะ ก็ถือเป็น identity ประเภทหนึ่งที่เอาเข้าไปใส่ในรีเทลนะฮะ อ่าและนี้ก็เป็นพวกสื่อที่ออกไปนะครับ ต่างๆ แล้วก็เรื่องของวิธีการถ่ายวิชวลในการทำโฆษณาก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คอลัมน์ที่เขียนขึ้นมานะครับว่า เวลาโปรโมทแบรนด์นี่เห็นไหมฮะเมื่อก่อน before กับ after ตรงนี้ภายในไม่กี่ระยะเวลาแค่ปีเดียวนะฮะเมื่อร้านเสร็จเนี่ยทุกอย่างแบรนด์ทานฟอร์มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ดูบรรยากาศเพลินๆนะฮะว่าเห็นไหมฮะตัวสีเขียวจะเป็น accent color แบบนี้นะฮะแล้วทุกสัมผัสอย่างเช่นโซนที่ลูกค้ามาลองแว่นเนี่ยเราต้องเอาอะไรหุ้มบุลงไป เพื่อให้คนรู้สึกว่าสัมผัสแห่งนี้มันนุ่มนุ่มนวลนนะครับ